สวัสดีค่ะ ดิฉัน อาจารย์ธีรรัตน์ทิพย์จรัตเมธาค่ะ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุวรรณทา ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด รายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปค่ะ รายวิชาประวัติศาสตร์ยุโรปเป็นรายวิชาที่มีเนื้อหานำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุโรปโดยสังเขปความสัมพันธ์และเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมโลก บทบาทการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของประเทศมหาอำนาจ ในแต่ละยุคสมัย ที่มีผลต่อประเทศไทย นับตั้งแต่รัฐชาติจนถึงปัจจุบัน วิชาประวัติศาสตร์ยุโรปนะคะ ในการเรียนออนไลน์ของเราทุกครั้ง ท่านสามารถศึกษาเนื้อหาทั้ง 5 บท ได้จากสื่อที่เตรียมไว้ ในรูปแบบสื่อวิดีทัศน์ ใบความรู้ เนื้อหาแต่ละบท แล้วก็มีแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมที่เตรียมไว้ให้ด้วยนะคะ ทุกท่านที่สนใจ สามารถศึกษาเรื่องราวต่างๆ เนื้อหาแบบอิสระ ท่านสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกครั้งตลอดเวลาค่ะ ในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทุกท่านควรทำแบบฝึกหัดก่อนเรียน แล้วจึงศึกษาเนื้อหาบทเรียนให้ครบทุกบทเรียน หลังจากนั้นควรทำแบบฝึกหัดหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะ หวังว่า ท่านผู้เรียนทุกท่านจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันของท่านได้นะคะ เมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญท่านเข้าสู่บทเรียนได้เลยค่ะ